ภาษามันอิ่มสุดยอดเลยนะขำมากเออ ขี้ขี้ขี้กับมันเนี่ยมันแบบไม่ไหวอ่ะแล้วมาเท้าไม่ดีเลยเรามาเท้า